IT for English โมดูล7การออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา หลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษา สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดรสริญญาคติยะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ หรือ IT for English ในโมดูลที่ 7สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการออกแบบสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา เราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษา จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ร่วมกับการศึกษาแนวคิด และหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายก็คือ หลักการสอนของโรเบิร์ตกาเย่ค่ะ หลักการสอนของกาเย่ ประกอบด้วย 1. เร่งเร้าความสนใจ gain attention ก่อนเริ่มนำเสนอเนื้อหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควรเริ่มด้วยการใช้ภาพ เสียง สี หรือใช้สื่อประกอบกันหลาย ๆ อย่าง สื่อที่สร้างขึ้นมานั้น ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและน่าสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผู้เรียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนพร้อมที่จะศึกษาเนื้อหาต่อไปอีกด้วย 2. บอกวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน และเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหา รวมทั้งเขาโครงของเนื้อหาอีกด้วย การที่ผู้เรียนทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียด หรือส่วนย่อยของเนื้อหา ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับเนื้อหาส่วนใหญ่ได้ ซึ่งมีผลทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ทบทวนความรู้เดิม การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะนำเสนอความรู้ใหม่ แก่ผู้เรียนมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อนเรียน หรือ pretest ซึ่งเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียน เพื่อทบทวนเนื้อหาเดิมที่เคยศึกษาผ่านมาแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเนื้อหาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวัดความรู้พื้นฐานแล้ว บทเรียนบางเรื่องอาจใช้ผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน มาเป็นเกณฑ์จัดระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อจัดบทเรียนให้ตอบสนองต่อระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ หลักการสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ ควรนำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประกอบกับคำอธิบายสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ได้ใจความ การใช้ภาพประกอบ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น และมีความคงทนในการจำได้ดีกว่าการใช้คำอธิบายเพียงอย่างเดียว โดยหลักการที่ว่า ภาพ จะช่วยอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แม้ในเนื้อหาบางช่วง จะมีความยากในการที่จะคิดสร้างประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวิธีการต่างๆ ที่จะนำเสนอด้วยภาพให้ได้ แม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็ยังดีกว่าคำอธิบายเพียงอย่างเดียว 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ Guide Learning หน้าที่ของผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ พยายามค้นหาเทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ นอกจากนั้น ยังจะต้องพยายามหาวิธีทาง ที่จะทำให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้น มีความกระจ่างชัดเท่าที่จะทำได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคต่างๆ เข้าช่วย ได้แก่เทคนิคการยกตัวอย่าง หรือ example อาจจะช่วยทำให้ผู้เรียน แยกแยะความแตกต่าง และเข้าใจคอนเซปต์ของเนื้อหาต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้นสำหรับเนื้อหาบางอย่าง ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย อาจใช้วิธีการค้นพบ หรือ guided discovery ซึ่งหมายถึง การพยายามให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค้นคว้า และวิเคราะห์หาคำตอบด้วยตัวเอง โดยบทเรียนจะค่อยๆชี้แนะจากจุดกว้างๆและแคบลง แคบลง จนผู้เรียนหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้น การใช้คำอธิบายกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ก็เป็นเทคนิคอีกประการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการชี้แนวทางการเรียนรู้ได้ สรุปแล้ว ในขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจะต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิม ไปสู่เนื้อหาใหม่ จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากกว่าตามลำดับขั้น 6. กระตุ้นการตอบสนองต่อบทเรียน หรือ elicit response การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และร่วมตอบคำถาม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อได้เปรียบกว่าสื่ออื่นๆ เช่น วิดีโอ ภาพยนตร์ และเสียง เพราะสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้จัดเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ หรือ Non-Interactive Media แตกต่างจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พอผู้เรียนสามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เมื่อมีส่วนร่วม ก็มีส่วนคิดหรือว่าได้ติดตามบทเรียน ก็ย่อมมีส่วนทำให้จดจำบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ หรือ provide feedback บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียนได้มากขึ้น ถ้าบทเรียนนั้น ท้าทาย โดยการบอกเป้าหมายที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่ การให้ข้อมูลย้อนกลับ ถ้านำเสนอด้วยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้าภาพนั้น เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นบทเรียนที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายระดับสูง หรือเนื้อหาที่มีความยาก การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยข้อความหรือกราฟ จะมีความเหมาะสมมากกว่า 8. ทดสอบความรู้ใหม่ assess performance การทดสอบความรู้ใหม่ หลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกว่า การทดสอบหลังเรียน หรือ post test เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการวัดผลสำลิดทางการเรียนว่า ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนต่อไป หรือต้องกลับไปศึกษาเนื้อหาใหม่ นอกจากนี้การทดสอบยังมีผลต่อความคงทน ในการจดจำเนื้อหาของผู้เรียนอีกด้วย การทดสอบหลังบทเรียนมีความจำเป็นสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภท แบบทดสอบ ควรถามแบบเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ถ้าบทเรียนมีหลายหัวเรื่องย่อย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหา โดยมีแบบทดสอบหลังบทเรียนอีกชุดหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ออกแบบบทเรียนต้องการแบบใด 9. สรุปและนำไปใช้ review and transfer การสรุปและนำไปใช้ จัดว่าเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนสุดท้าย ที่บทเรียนจะต้องสรุปคอนเซปต์ของเนื้อหา เฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเอง หลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมาแล้ว บทเรียนต้องชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป หรือนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ดยสรุปแล้วหลักการสอนของกายเย่มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน คือ เร่งเร้าความสนใจบอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เดิมนำเสนอเนื้อหาใหม่ ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองต่อบทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ใหม่ และสุดท้ายสรุปและนำไปใช้ ในบทเรียนต่อไป เราจะมาดูวิธีประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รอติดตามชมนะคะ สวัสดีค่ะ